ไป นะครับ ก็คือวิธีการสำรองข้อมูลนะครับแบ็กอัพข้อมูลนะครับมาดูว่ามีสิ่งที่เราจะต้อง สำรองข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับในการสำรองข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์จุมล่าแล้วก็เวชั่นมากนะครับประกอบด้วย 2 ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นั่นเองนะครับ เว็บไซต์ของจุมล่าแล้วเวชั่นมากเนี่ยเราต้องทำการแบ็กอัพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นนะครับฐานข้อมูล ของ MySQL นะครับ มาดูวิธีการแบ็กอัพกันเลยแล้วกันนะครับ ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกเว็บไซต์ของ Joomla นะครับเราก็ต้อง เราก็ต้องไปที่ My Computer นะครับ d i c e นะครับ แล้วก็เลือกที่ แซมนะครับแล้วก็ htdoc นะครับก็ตรงนี้ก็เคยได้กล่าวไปแล้วนะครับเป็นที่เก็บตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ก็ทำการ Copy เว็บไซต์ที่เราจะต้องการแบ็กอัพไว้หรือว่าสำรองไว้นะครับ ก็เราตรงนี้เราจะทำการแบ็กอัพของตัว Virtual m a r นะครับก็ทำการคลิกขวาแล้ว Copy มานะครับ ผมจะมาไว้ที่ได้ C นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วกันนะครับโฟลเดอร์ใหม่ว่า ACK backup backup จุมล่าแล้วกันนะครับนะครับ ก็เอาไฟล์ในส่วนของเว็บไซต์นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าไฟล์มันมีจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ ต่อไปนะครับเราก็จะมาแบ็กอัพอะไรกันต่อนะครับ ส่วนที่ 2 ก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูล MySQL นะครับ วิธีการแบ็กอัพเอามาที่เว็บไซต์ของ PHP MyAdmin นะครับโดยเข้ามาที่ localhost ก่อนนะครับ พิมพ์ localhost ก็จะเข้าสู่หน้าของ SAM นะครับ แล้วก็มาที่ PHP MyAdmin นะครับ PHP MyAdmin นะครับ เสร็จแล้วก็เลือกฐานข้อมูลนะครับ ฐานข้อมูลที่ต้องการจะแบ็กอัพของเราก็ชื่อว่า Joomla นะครับ Joomla นะครับ ชื่อว่าจุมล่านะครับ เสร็จแล้วก็เลือกคำว่า export นะครับ export นะครับ เสร็จแล้วก็กด go นะครับ ก็จะทำการเซฟฐานข้อมูลลงมาในคอมเรานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ไป copy ไฟล์ไฟล์นี้นะครับที่ชื่อว่าจุมล่านะครับ copy มา copy มานะครับ เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการแบ็กอัพชื่อแบ็กอัพจุมล่านั่นเองนะครับ วางลงไปนะครับตอนนี้เราก็ก็ทำการแบ็กอัพในส่วนของเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนต่อไปนะครับวิธีการกู้คืนฐานข้อมูลนะครับ ก่อนที่จะมาถึงหัวข้อนี้นะครับ ก็ผมขออนุญาต ไปลบข้อมูลทิ้งก่อนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์ก็คือในส่วนของ htdoc นะครับ htdoc แล้วก็ virtual mark นะครับนะครับ ลบทิ้งไปก่อนนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ delete ไปเลยนะครับลบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของฐานข้อมูลนะครับ ฐานข้อมูลนะครับ ะครับเราก็ทำการ เราต้องมาทำการลบฐานข้อมูลที่ชื่อว่าจุมล่าทิ้งก่อนนะครับ โดยเราเลือกที่ Database นะครับ Database นะครับ แล้วก็เลือกที่ติ๊กถูกที่คำว่าจุมล่านะครับจุมล่าครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า drop นะครับ ก็คือทำการลบทิ้งนะครับ ตรงนี้บอกจะต้องการลบทิ้งหรือเปล่านะครับกดโอเคไปนะครับ ฐานข้อมูลชื่อจุมล่าก็จะถูกลบไปแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ลองเข้าดูนะครับ localhost slash virtual m a นะครับก็ไม่สามารถเข้าได้ละนะครับข้อมูลก็ไม่มีละนะครับ ในหัวข้อต่อไปเราต้องการกู้คืนเว็บไซต์นะครับในส่วนของ Joomla Virtual m a r นะครับก็จะเหมือนกับส่วนของการแบ็กอัพนั่นแหละนะครับก็คือมี 2 ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นะครับส่วนที่ 2 ก็คือฐานข้อมูลนะครับดูเลยแล้วกันว่าวิธีการ กู้คืนฐานข้อมูลเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์เราก็ต้องไปในโฟลเดอร์ dpc นะครับ แล้วก็ไปที่ผมเก็บไฟล์เว็บไซต์อยู่ในที่โฟลเดอร์ชื่อว่า backup joomla นะครับก็ทำการ copy มาเลยนะครับ copy เสร็จแล้วก็มาไว้ในไดร์ C เหมือนกันนะครับแล้วก็ แซมนะครับ htdoc นะครับ htdoc นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กด paste วางไปเลยนะครับโอเคเมื่อได้เว็บไซต์แล้วนะครับ ส่วนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือในส่วนของอฐานข้อมูลนะครับ ต้องเอาฐานข้อมูลกลับมาด้วยนะครับ ก็เข้าไปที่ local เนี่ยนะครับขออนุญาตปิดอันอื่นไปก่อนนะครับ เพื่อจะไม่ให้มันงงนะครับ เข้าไปที่ local host นะครับ ให้มันเข้ามาหน้าที่ SAM นะครับ แล้วก็เลือก PHP my admin นะครับ เดิม เสร็จแล้วนะครับ เราก็เเลือกที่ database นะครับ แล้วก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราลบไปก่อนชื่อว่าจุมล่านะครับ ตรงนี้เราต้องเลือกวิธี collection มันก่อน นะครับ ก็คือวิธีการเข้ารหัสภาษานะครับ เป็น UTF8 ดูที F8 แปด general ci นะครับ เสร็จแล้วก็กด create นะครับ ก็คือสร้างฐานข้อมูลชื่อนี้ขึ้นมาก่อน แต่ในนี้ก็จะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ ต่อไปเราก็มาเลือกที่ import นะครับ import import ไฟล์เข้ามานะครับ ก็เลือกไปหาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับ อยู่ที่ได้ C นะครับ backup จุมล่านะครับจุมล่า .sql แล้วก็กด open นะครับ ได้ละนะครับ ก็กด go ไป ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ พอขึ้นว่า import has been successfully นะครับ ก็คือทำการติดตั้ง เนี่ยทำการแบ็กอัพฐานข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องลองเข้าเว็บไซต์ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็พิมพ์ localhost slash เวอร์มีอยู่แล้วนะครับ virtual mart นะครับอ่ะโอเคเว็บไซต์เราก็สามารถเข้ากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของ local host admin นะครับ ดูดีว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับ ก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับในส่วนของการแบ็กอัพและกู้คืนก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ